มีชุดแอร์ออนไนตอนนี้กูยังเป็นคิงเพราะตอนนี้กูยังฟลายและกูฟ้ากับทุกๆสิ่งจะมีสิ่งนะตอนไหนกูต้องเป็นสไตล์ได้กูจะต้องรีบไปโกโกโกชีบอกว่ากูนั้นใจร้ายแต่ว่าชีไม่รู้อะไร ว่าตอนนี้กูทำร้ายแต่ว่าช่างบารายกูไม่เก็บมันใส่ใจกูต้องการคนที่มันเข้าใจ กูที่มันไม่เข้าใจ กูก็แค่ปล่อยมันไปพอฟันกูมันไม่หยุดแค่นี้ กูต้องทำมันให้ดีกว่านี้ แล้วกูจะไม่หยุดมันแค่นี้ เพราะว่ากูจะเป็นคิงวอวอวอกูต้องเป็นสไตล์ได้คนขี้แพ้แบบมึงทำไม่ได้ แต่ตัวทรงเอแบบนั้นมันไม่ใช่ไปลดเงินเงินแบบนั้นมันบ่ได้เด้อวอบิลดเงินเงินแบบมึงมันบ่ได้เด้อ จะบอกให้พวกมึงรู้ ชีวิตมันไม่ง่ายเหมือนกับบอลลูนมึงวิ่งเข้ามามึงไม่แหกตาดู กูจำได้ดีตอนที่พี่กูต่อยมึงคาสักคู่ตามแบบมึงมันไล่กลยุทธ์วมีชูเดออนไนตอนนี้กูยืนเป็นกิ่งบอกตอนนี้กูยังฟลายแล้วกูฟากกับทุกทุกสิ่งทำมิวสิกนะตอนไหนกูต้องเป็นสไตล์ได้ กูจะต้องรีบไปโกโกโก ชีบอกว่ากูนั้นใจร้ายแต่ว่าชีไม่รู้อะไร ว่าตอนนี้กูทำร้าย แต่ว่าช่างเพราะไรกูไม่เก็บมาใส่ใจ กูต้องการคนที่มันเข้าใจว้าวกูต้องการคนที่เข้าใจไม่ใช่มายิ้มแล้วก็ไปดื่มมันลิงกูไม่ไหวเวทีกูมามันไม่ง่ายพี่น้องกูต้องสบายโอ้พี่น้องกูต้องสบาย oh. คนที่ดูเป็นคนไม่ธรรมดาน้ำบัวลำพูเขาคนมีสุบตาไม่มีเวลาหัดสักก็หอดเศร้ากูทำงานนับไม่ได้นั่งกินเหล้ากูน้ำเย็นพาวเวอร์เดอร์ฟ้าน้ำมึงเช้าเวกูนั่งกันไม่มีทางเราเองเงาเรียนด้วยกูเทมันแน่พอพวกกูเติมเงินมันเต็มพวกมึงงงน้ำมึงเช้า yeah yeah yeah oh oh yeah slap yeah วันปัง B F B มีชูเดออนไนตอนนี้กูยังเป็นคิงเพราะตอนนี้กูยังฟลายแล้วกูฟลากับทุกๆสิ่ง ทำมิวสิกในตอนไหนกูต้องเป็นสไตล์ได้ กูจะต้องรีบไปก็ก็ก็ชีบอกว่ากูน่าใจร้ายแต่ว่าชีไม่รู้อะไร ว่าตอนนี้กูทำร้ายแต่ว่าชอบเมื่อไรกูไม่เก็บมันใส่ใจ กูต้องการคนที่มันเข้าใจ กูต้องการคนที่มันเข้าใจว้าวว้าว